การทำให้วัตถุขยับ animating object with timer events หากต้องการให้มีการขยับของวัตถุในโปรแกรม MIT App Inventor เราจะต้องใช้ timer events เป็นตัวช่วยในการทำให้วัตถุขยับตามเวลา เช่น การขยับของวัตถุไปยังจุดต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะแตกต่างจากการขยับโดยการกดปุ่ม เพราะถ้าเราให้วัตถุขยับ ครั้งละ2พิกเซลเมื่อกดปุ่ม ผู้ใช้งานจะต้องกดปุ่มนั้นซ้ำๆกันไปเรื่อยๆ จึงจะได้การขยับแบบลื่นไหล แต่ถ้าหากเราใช้ Timer Event ในการกำหนดการเคลื่อนไหว โดยให้เคลื่อนไหวทุกๆ ครั้งที่เวลาผ่านไปทุกๆวินาที เราก็จะได้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล ตามที่เรากำหนด เราสามารถทดลองทำให้วัตถุเคลื่อนไหว ด้วย Timer Events ดังนี้ เปิดโปรแกรมขึ้นมา สร้าง Canvas และลากบอลเข้ามาวางบน Canvas เมื่อลากเสร็จแล้ว ให้เราไปที่เซนเซอร์ลากคล็อกคอมโพเนนต์วางลงบนแอปพลิเคชันของเรา จะสังเกตว่าคล็อกจะอยู่ตรง non visible component คือ component ที่ไม่ปรากฏ สังเกต clock property จะมี timer interval ไว้สำหรับการตั้งค่าเวลา จะถูกกำหนดไว้เป็นมิลลิเซคันหรือเศษหนึ่งส่วนพันวินาที นั่นหมายความว่า ถ้าเราตั้งค่า timer interval เป็น 500 เวลาจะถูกตั้งค่าเป็น 0.5 วินาที ยิ่งตัวเลขมีค่าน้อยเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น เมื่อเราลากคล็อกมาวางและตั้งค่า Timer Interval แล้ว ให้เราไปยังหน้าจอ Block Editor เราจะสามารถลากบล็อก clock timer เพื่อนำมาใช้งานได้ การสร้างการเคลื่อนไหว โดยใช้ timer interval ให้สร้างแคนวาสและวางส่วนประกอบบอลลงไปบนแคนวาสในหน้าของดีไซเนอร์ของบอลให้ x เป็น 20 y เป็น 20 ซึ่งจะเป็นการกำหนดการปรากฏ ตำแหน่งของบอลซึ่งจะอยู่บริเวณด้านบนซ้าย จากนั้นสลับมายังหน้าจอบล็อก Editor ให้เราใช้คำสั่ง move ที่ปรากฏในส่วนประกอบของ ball call ball move to นำมาวางไว้ใต้ clock timer ให้เรียกคำสั่งทางคณิตศาสตร์ การบวก วางทั้งค่า x และค่า y ในค่า x ให้เราไปที่ b a l 1 x ลากลงมาวาง ค่า y ไปที่ b a l 1 y สำหรับค่า x เราต้องการจะให้บา เลื่อนจากซ้ายไปขวาครั้งละ 10 พิกเซล เราก็ต้องใส่ตัวเลข 10 ลงไป ค่า y หากเราไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านแกนแนวตั้งก็ให้ใส่เลข 0 จากนั้นให้ทดสอบบนอุปกรณ์ จะปรากฏผลก็คือบอลจะค่อยๆ ขยับจากซ้ายไปขวาทุกๆ ครึ่งวินาที ครั้งละ 10 พิกเซล จนไปกระทบกับขอบจอแล้วจึงหยุด เพราะคำสั่งในบล็อกคือให้บอลขยับตามแนวแกน x หากเราต้องการให้ขยับในแนวแกน y ด้วย ให้เราเพิ่มตัวเลขลงไป ในช่องตัวเลข 0 ของแกน y เมื่อทดสอบกับอุปกรณ์อีกครั้ง เราจะพบว่าบอลจะมีการเคลื่อนไหวในแนวทะแยง หากเราต้องการให้บอลขยับเร็วขึ้น เราสามารถตั้งค่าได้ ในช่อง Timer Interval ของ Component Clock ให้เราลดค่าลงน้อยๆ ผลที่ได้คือจะมีการขยับที่เร็วขึ้นตามค่าเวลาที่ลดลงนั่นเอง